าคด้วยภาคด้วยน้องตัวหญิงของโลกโอ้ยตนี่พูนะดครับนักวยหญิงของโลกับตาพูดสิก็ไม่กล้าพูดนักตาพูดไม่ได้ พูดไปเลยพูดแบบไหนโอ้โอ้โหตายถูกคนถ่ายครับผมคนถ่ายทำวิดีโอตายแล้วครับผม โอ้โห โอ้โห นั่งมวยสุดยอด ยอดท่อชึ่งเลย นี่ นี่คือมุมกล้องสูงนะฮะ มุมกล้องสูงไปนี่ครับผมนั่งมวย นั่งมวยมันหนักที่สุดในโลกครับผม นี่ มวยไทย วยไทยนะฮะนี่กำลังจะขึ้นต่อนะครับ เป็นการฝึกซ้อมนะครับ ผมนักมวยหมัดหนักที่สุดในโลกนะครับตแต่ไวนะไะวน้ำนมนะครับ ผมแล้วก็ไอนะครับท่อนไม้หักสามท่อนครับเชื่อไหมครับ ผมไม้ขี้ลำปอนะครับโอ้โหขนาดต้นกล้วยนี่นะครับผมโอ้โหใหญ่ๆนี่นะครับผมอ่าโดนมีดนะครับ ขาดสามท่านเลยนะครับแต่เตะไม่หักอะไรเลย นี่ นี่นะ มวยไทยมวยไทยหนึ่งมวยไทยที่กำลังถ้าตาจะกดอยู่ตา